ใครจะว่าผมโง่ก็อุ้ยวิวิเอาเติม อุ้ยมันโอ้เติมกูสักอ้ยยิปปี้ยิปปี้โอเคครับผมก็ขอกร ราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผม วันนี้อยู่กับผมหนุ่มนะนะครับผม แล้ววันนี้เราอยู่ในเกม Wi-Fi Work นะครับผม วันนี้เรามาที่ทุน 400 บาทอยู่ในค่ายของ PG Slot หรือ Slot PG Slot PG ล่าสุดนะครับผมเกม Wi-Fi Work เกม Wi-Fi แล้วกันเรียกงี้ โอเคเรามาที่ทุน400 ก่อนรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe หนุ่มหนักเลยกันด้วยนะครับผม และผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะครับเพิ่มโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันที่เบสสิบเปอร์เซ็นต์ของทุนเลยนะครับผมอาจจะยิ่งอยู่ขหลักหลักอินไปเลยป่าไปครับผม วันนี้เอาสักพันเดียวเลิกเลยหาตังไปกินชาบูเฉย หาตั้งกินชาบูก่อนนะผมอันนี้ไม่ได้แนะนำนะ ใครจะเอาเงินไปกินไปใช้แบบขาดนิดนิดหน่อยแล้วมาเล่นนะไม่ไม่แนะนำนะเพราะว่าคุณก็ไม่ได้เสมอไปพระเจ้าจะไม่มอบความ ไม่เล่นดีกว่ามันรุนแรงเกินไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้ไม่ลงหรอกโอาไม่ได้กินกูหรอกคราวนี้เฮ้อไม่ได้กินกูแล้วไอ้งูไอ้งู นะถูกไม่รู้ได้เสียเวลาหรอกอมไม่รู้ได้เสีย เวลาหรอกอุ้ยเคอยู่ข้างบนเห็นไหมทุกคน โอ้โหทุนสี่ร้อยจะเบิร์ดด่าแล้วนะ กดได้แค่สิบทีนะผม อ่าวัดใจไปเลย ได้คือได้ เสียคือเสียนะ ผมต้องยอมรับชะตากรรมนะครับผมเข้าใจไหมสวัสดีพี่น้องประชาชน ไม่ต้องเล่นได้ไหม ติดคุกติดตาราง นี่ชอบจังเลย อุ้ย ตอนนี้จะบทตื่นเลยครับท่านผู้ชมครับจะมันตื่นหรือเปล่าเราจะมาดูกันนะครับผมไปหมดตูดก็ไม่ซีเรียสนะผม เวลาเล่นเราต้องไม่อย่าไปซีเรียสกลัวหมด เรียบร้อย เรียบร้อย รอบสุดท้ายผมพุทโธพุทถังกระมังเติมมาสิเออ ามร้อยหกสิบมาดิเกือบได้คืนทุนนะผม เป็นไงคาถานี้ใช้ทุกเกมได้หมดพุทโธพุทถัง วายลงถือนางอ้าวเธไม่อยากจะโม้ร้อยกว่าเพื่อนร้อยกว่าเธอกูขอร้องหลายอย่าเว้นที่วิธีกอล์ฟได้ไหม ได้ไหม please please มันกูเกินไป เพื่อนเพื่อนกูขอเข้าเหอกูกดทีเดียว กูหมดตู้เลยนะเพื่อนเฮ้ยไม่ เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยเราเปิดเลยกรเป๋มฮิปปี้ฮิปปี้ฮิปปี้เกี่ยมหมดตูนโอเคเราเข้าฟิลิปปินส์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในเบสสี่สิบบาทด้วย ไม่รู้ซื้อเท่าไหร่ฟิลิปปินส์มีอะไรแตกต่างจากของธรรมดาไหมงอะอยากรู้ เนี่ยผมว่ามึงหมุนปกติ แค่หมุนฟรี น่าใช่นะผม อืม อืม แค่หมุนฟรีสิบรอบเยี่ยมเยี่ยมไปเลย อ๋อ เหมือนโตอ๋อ เป็นไวล็อก เฮ้ยยังเกเฟิวจัดช้าแม่งฟิวจัด ครจะว่าใครจะว่าผมโง่ก็อุ้ยวิวิเอาเติม อุ้ย มันโอ้เอาเติมมันมืนยิปปี้ยิปปี้เติมเลยครับผม เฮ้ยเกินไอ้บ้า ุนสี่ร้อยแตกหมื่นแตกสองหมื่นนะครับผม เฮ้ยทำไปได้ เฮ้ย ใครดูทันช่วยรบกวนดูหน่อยนะผม ไอ้ดอกจอดหมื่นนี่มันคือดอกอะไรหมื่นแปดสุดแปดแมกเวนเอาละมึงกูได้ตังค์ซื้อทองแล้ว ตอนแรกว่าจะกินแค่ชาบู ตอนนี้หิวทองวิสุดเกินทุนสี่ร้อยนะผม โอ้โห ปังโพดว่ะใครอยากรู้นะผมว่าเล่นเว็บไหนดูที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ชอบมีคนมาถามไงเล่นเว็บไหนเว็บไหน ก็เว็บข้างใต้แหละกูปังหมดไว้แล้ว วิจบเลยพอเลยเลิกเลยนะครับผมอ่ะ ใครชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนุ่มนักเรือกันด้วยนะครับผม และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ โอเค ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปกินชาบูก่อนสวัสดีครับ